สวัสดีครับเสี่ยห้ามลงแปลงดอกไม้แสดงว่ามีคนเคยลงนะฮะทุกคน ทุกคนเยี่ยแม่งโคตรสวยในร้านนี้ โอ้ยอยากจะรีสอร์ทมีหงด้วยทุกคนหงเหมือนจะเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะ ช่วงตุลาปีที่แล้วทุกคน บรรยากาศคือแบบนะสงบสงเงียมเยี่ยมมาก เสียดายรอไปนิดหนึ่งสวัสดีครับ เสียคนเยอะมากใช่ ครับนึงถ่ายบล็อกอยู่ถ่ายบล็อกอยู่อย่ามากวนนะคะ เหมือนเหมือนที่ไหนเยอรมันเลยมั้งแกนไทยชนะด้วยนะครับ เพื่อจะได้ตามทำลาย ห้ามลงแปลงดอกไม้แสดงว่ามีคนเคยลงนะฮะทุกคนเป็นอกเป็นอย่างนี้ I'm not alright, I'm just barely ร้านนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 ตอนที่มีต้มยำกุ้งครับ คือจุดประสงค์ของร้านนี้ตั้งมาเพื่อให้คนไทยได้มาริมรองแบบบรรยากาศแบบตะวันตกตะวันตกนะครับ ทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจดอกก็ไปเที่ยวไม่ได้ ไปเที่ยวไม่ได้ ก็ไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับทุกคนร้านนี้คือแบบ อาหารคือปังปุริเย่มากแม่คือแบบมีเมนูประเทศไทยยันยุโรปเลยอะ่ะ มีแบบต้มตำลาบน้ำตกอาหารกลาง อาหารจีน แม้กระทั่งขาหมูเยอรมันเขาก็มีจากทุกคนแม่ง สุดปัง ไวนะไวไวก็อะไรรู้ป่ะคนนอนสิเดี๋ยวเขาเอามาให้อายุเท่าไหร่ล บห้าค่ะสเายี่สิบเอ็ดในสิบหกแล้วอยอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกแล้ว เรียนที่ไหนยาล้อถามอ่ะสรทอครับ ไม่รู้จักโรงเรียนสิริสิริรัตนาธรครับ อยู่อุดมสุขสิ ใช่ครับใช่อยู่ในซอยน้ำมาแล้วทุกคน I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to

คนอื่นเออได้ไหมชิมแล้วก็ไปทำให้ผมนี่ครั้งแรกนะเนี่ยนี่คืออะไรเรื่องปอดีอีเนี่ยมันเขือเปอ ทำไม่เลไเต่าแล้วกอกกระปอกไรด้ถ่ายมด้วยููเบอร์เขามีช่องกนนะเสียงดังทำเสียงดังอ่ะ เกาหลีป่ะ้าบกินกินกิน ต๊ะว่างๆจะล้นโต๊ะเลยขอบคุณครับ เออมือแต่ถ่ายคนอื่นกินหมดแล้ว โอ้โห มันก็ต้องถ่ายแหละ ต้องถ่ายครับต้องถ่ายถ่ายเพื่อลงไงอวดชาวบ้าน อิ่มหนำสำราญอิ่มมาหนำสำมาลานับจากโต๊ะ โล่งๆ มาเป็นโต๊ะ โต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารนะฮะทุกคนแก้วไส้กรอกลูกบัวครับทุกคนหอมเจียวหอมเกี๊ยวครับเต็กรอกสอดผักดองมันฝรั่งผัดผักนะครับกินแบบเกรงใจแล้วอ่ะโดยสีลีนี่ลีนี่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แมวงเหรออใช่แต่ที่ีชีวิตงานกุ้งที่เยมไม่เียดำพาไปกนุ้งาอะไรนีตัวใหญ่ตัวช่วงนี้ยิ่งเยอะเลยอะช่วงนี้พม่ากุ้งเยอะไปไหมเจอจนได้ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับยังไงก็แล้วไปรีวิวห้องน้ำดีกว่า น้ำันจะเป็น แบบนี้นะครับ ปีที่แล้วเปิดแอร์ด้วยเหรอกล้วยทอดนะฮะกล้วยหอมทอดแรกเลือกกล้วยหอมทอด อร่อยมาก ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าอยากได้พ่อแม่แบบ ร่อยจริงๆนะคะครับสุดยอดเลยค่ะคุณยายมาที่ไรต้องสั่งทุกว้าวเป็นไฮไลท์เด็ดนะครับเออทุกคนกล้วยทอดนี่อร่อยมากเว้ยทุกคนต้องลองลองให้ได้เป็นคนรักสัตว์เนี่ยมันเป็นคนอะไรนะิตใจอ่อนโยนเจ้าซันอ่ะเฉลี่ยรักสัตว์ต้องลองเว้ยทุกคนอร่อยใจดี จากกินข้าวเสร็จ ทุกคนก็หามารถมาใช้บริการเป่าหลงทัวร์ร้านได้นะครับทุกคน เราจะพาทุกคนมาชม บรรยากาศร้านนะครับอิ่มมากทุกคน โอ้โห จะอ้วก จะอ้วกแล้ว บรรยากาศภายในร้านก็จะมีแบบ เหมือนวิลล่าทุกคนเหมือนวิลล่า มีเป็นมีบ้านคล้ายๆทรงยุโรปเต็มเลยทุกคนแบบครบโคตรเดืออันนี้ก็คือทะเลสาบของบ้านนะครับ ทะเลสาบของบ้านก็จะแบบเดืออยู่แต่ว่าเป็นกลางคืนไม่ค่อยถ่ายถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับทงท่าไทยใช่ไหมชูสามนิ้วแม่งเลยตามเทรนด์ะทุกคน ก็จะวิว โอ้โหตอนแรกผมนึกว่ามีเต็นท์ด้วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ว่าลืมไปโควิด เครื่องบินบินผ่านไม่ได้ทุกคนเซ็งเลย ก็จะไปเที่ยวผู้คนก็กินอาหารเสร็จแล้วก็จะไปเดินไปเที่ยวกลับบ้านนะครับ คนก็จะประมาณนี้นะ จะมาถ่ายตรงนี้แทนทุกคน โอ้โห ที่ไม่ถ่ายที่อาจจะเบลอเสียงปิดเสียงเพราะเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์นะครับ ถ้าเป็นตอนกลางวันตรงนี้คือจะสวยมากแต่ตอนมืดตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับ มีโซลาร์เซลล์ด้วย นะครับทุกคน โอเคนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปการไปเป็นที่ตุ้ยโอเคนะครับ ก็ขอจบคลิปกันก่อนนะครับบ๊ายบายเจ้าแมว มองดูสิเจ้าแมวแมวนี่หญิงเว้ยใครที่บอกว่าเด็กสมัยใหม่ช่างชาติโทรศัพท์ที่มึงใช้เป็นของอะไรของจีนใช่ไหมของเกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ของไทยใช่ไหม ในเฟซบุ๊กของอะไรของอเมริกาแล้วบองว่วเด็กสมัยใหม่ช่างชาติโดนสตีมถีน